อะได้นอนแล้วว้า Do y ครับอยู่ผมในการจิตนนะครับ วันนี้เราก็จะมาเล่นสกายแฟคทอรี่ของจริง ในโทรศัพท์กันนะครับ โอ้เอ๊ะมาแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้ Ủa mai sao lại Bày mai sắp tôn lần lên đấy ừ. Lên đi không bày mai Em bật một classic bên đây của mình luôn này นี้เราไม่ได้เล่นในตัวเกมไมคคานะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าผมเล่นในอะไรเออนั่นแหละแบบนั้นนะครับเฮ้ยฝนตกกว่าแถมเราปรับปรุงได้แล้วโอเคโอเคโอเคโอเคโอ้ยยังไงฝนมันก็ตกนานด้วยโอเค เดี๋ยวเราจะดูวิธีการครับกันต่อเราบนชิปอยู่เออไม่ใช่มันอยู่ไหนอะไอ้ที่ใส่ติ๊กมา ทำมเมอร์นู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะเลยยยยนียปะเออยี่ไงยี่ไงเนียยยยยยะยยยยะนี่นี่นี่อันนี้โอ้โอเคเราของมาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคโอเคเคครับจากนั้นเราก็จะวางแบบนี้เราก็ได้สปาวพอยต์ไว้แล้วนะเออนั่นแหละโอเคสปาวพอยต์ yes ต่อไปก็วางไปเรื่อยๆ วางไปเรื่อยๆ วางไปเออโอ้โหโคเสียวเลย โคเสียวเลยโว้ย โคเสียวเลยไอ้แกว่า นี่ไม่ได้เล่นสกายแฟคทอรี่นะเว้ยเอ้ยเล่นสกายแฟคทอรี่ไม่ได้เล่นสกายบ็อกนะเว้ยโอ้เสียว ไม่มีคอมก็เล่นได้หมดแล้วโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคพอจะสร้างได้ละ โอเคครับ มีอะไรครับไหม เดี๋ยวเอาไม้วางก่อนแล้วกันนะโอเคอุ้ยเออลืมเสกปุ๋ยวะโอเคครับก็เอาเด็กไปไปต่อไปก็ปลูกไปเรื่อยๆครับได้ต้นไม้แล้วโอ้แถมต้นใหญ่ซะด้วยเหมือนน้ำวิสเลยของพี่แท็กเนี่ย โอเคเดี๋ยวนะ เราจะต้องใช้สติกแล้วก็ใช้ไอ้นี่แล้วก็ใช้นี่โอเคครับเดี๋ยวเราขวานมาก่อนแล้วกันนะ ขวานก็จะเอ่อ what the fuck เราต้องใช้ดีเอ้กดผิดกันได้ เออเดี๋ยวเรายังไงก็ต้องทำสวนเออกระดิกกระดิกใช้ไป ใช้ไปเออ เอิบเอิบเอิบเอิบหมด หมด หมด กันได้ ขุดลงไปดีกว่ามื่อของจะเต็มพื้นเลยเนี่ยคว้าน้ำเหลวไม่เจอหนอนอยากได้หนอนมอย คือต้นมันใหญ่ไปว่ะขอต้นแบบเล็กๆจะดีกว่านะเพราะว่าของมันจะหล่นเกินกาดแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่มีแม่เหล็กแบบพี่แท็กอะไรนะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะเอาของคราฟนี่ก่อน เลี่ยงของครับมาวางเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคต้นไม้เลยจะนำมาวางไว้แบบโอ้ยเต็มที่กับชีวิตเลยะชิวโอ้ยโอ้ยเป็นหวัดซะแล้วโอเคอ่ะตีทีเดียวพังเลยวันบักโอเคโอ้ยโอ้ย แมปแมปนี่แหละสกัดแฟคทอรี่ชัดๆเลยอันเป็นสกัดแฟคทอรี่ของจริงมันจะเคลียร์อะไรอ่ะเนี่ยโอ้พังพอดีโอเคครับแฮมเมอร์เหรอโอเคโอเคโอเคมันมีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยตอนนี้ยังคาาอะไรได้ ปัญหาคือเราจะเอาขุนแกะไปยังไง โอ้ยขนแกะขนแกะขนแกะขนแกะขนแกะขนแกะขนแกะคาราโดนขนแกะ ไม่มีขนแกะวะเฮ้ยวัตปันไม่มีขนแกะเหรอ้าไม่มีขนแกะได้ไง What the fuck เอร์เดี๋ยวเครื่องร่อนเราจำได้ว่าเราต้องมีเครื่องร่อน ก็มันไม่มีเครื่องร่อนช่างเถอะโอเค เราก็ได้น้ำมาพาร์ทแรกเลยเนี่ย โอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ผมด้วยสวันนี้ปลูกต้นไม้แบบ เอออ่ะได้นอนแล้วว้า